you ดีจ้าใบตองมาแล้ว ทุกคนรู้ไหมว่าใบตองมาจากไหนอ่าถูกต้อง มาจากใบของต้นกล้วยตานี แต่กล้วยตานีเราใช้ประโยชน์ได้แค่ใบจริงหรือเปล่า ใบตองสงสัยจังเลยอะค่ะ เลยว่าจะเอามาถามผู้รู้สักหน่อยช่วยตอบใบตองด้วยนะจ๊ะจ้าน้องใบตองสำหรับ กล้วยที่เอามาทำใช้ใบได้ดีที่สุดนี้นะคะ ก็คือกล้วยตานีค่ะ ที่นิยมปลูกเพื่อที่จะผลิตใบขาย ก็คือชาวบ้านเขาจะเรียกว่าตานีหม้อนะคะ จะมีลักษณะดีตรงที่ว่า ใบมีขนาดใหญ่ ใบยาว กว้าง มีสีเขียวเข้ม ใบหนาแล้วก็เหนียวค่ะ จะนิยมปลูกมาก แล้วก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ในสุขโขทัยเนี่ยมากที่สุดในประเทศนะคะ นอกจากปลูกใช้ภายในประเทศแล้วยังมีแหล่งรวบรวม รับซื้อใบตองเพื่อที่จะ ทำส่งออกด้วย ก็จะมีการนำใบตองกล้วยตานีเนี่ย มาทำบรรจุภัณฑ์ทำวัสดุต่างๆ เพื่อที่จะใช้ทดแทนพลาสติก หรือว่าถ้วยชามต่างๆ ได้ด้วยอีกค่ะ เอาแบบนี้ใบตองพลาดไม่ได้แล้ว ต้องลองปลูกกล้วยตานีกับเขาสักหน่อย ว่าแต่ปลูกยังไงยากไหมอะจ๊ะ ปลูกเหมือนกล้วยที่เรากินผลมันหรือเปล่าการดูแลให้ปุ๋ยต้องใส่ตอนไหน ปุ๋ยอะไรแล้วเรื่องน้ำล่ะ ต้องให้บ่อยแค่ไหน ยังไงดีจ๊ะ การปลูกกล้วยตาดีเนี่ยนะคะ ปลูกไม่ยากเลยค่ะ ก็ปลูกเหมือนกล้วยอื่นๆ ดูแลง่าย ถ้าเราปลูกในช่วงต้นฤดูฝน พอกล้วยตั้งตัวได้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ อาจจะให้น้ำบ้างในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง หรือว่าช่วงที่เป็นช่วงฤดูแล้งค่ะ เพื่อให้สามารถผลิตใบกล้วยได้ การให้ปุ๋ยเนี่ย เนื่องจากเป็นกล้วยที่เราใช้ประโยชน์จากทางใบ ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะใช้วิธีหว่านปุ๋ยยูเรียในช่วงที่ฝนตก ก็อาจจะอยู่ในอัตราราวๆครึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อปีอะค่ะสำหรับเรื่องในการจัดการวัชพืชนนะคะ วัชพืชของกล้วยเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงแรกของกล้วยเท่านั้นเอง ช่วงนั้นน่ะกล้วยยังเจริญเติบโตไม่เต็มพื้นที่นะคะ แต่พอหลังจาก 6 เดือนไปแล้วเนี่ยใบกล้วยเนี่ยจะเริ่มชนกัน มันก็จะเริ่มไม่มีวัชพืชในแปลงแล้ว คิดถูกที่สุดเลยน้องใบตอง เพราะกล้วยตานีมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั้งปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน รั้วสวน ปลูกแซมในสวนไม้ผล ไปจนถึงปลูกเป็นสวนเดี่ยวเชิงธุรกิจอีกด้วย น่าสนใจสุดๆไปเลยจ้า งั้นเรามาทำความรู้จักกันกับกล้วยตานีกันอีกสักหน่อยนะครับ กล้วยตานีนั้นจัดได้ว่าเป็นพืชล้มลุก โดยลำต้นก้านใบและใบจะมีสีเขียว ใบไม่มีร่อง ใบจะเหนียว และมีลักษณะมันวาวกว่าใบของต้นกล้วยชนิดอื่น มีกาบปลีลักษณะปลายมน ป้อม มีสองสีคือ ด้านล่างมีสีแดงเข้ม ส่วนด้านบนมีสีแดงแต่จะอม ม่วง และมีสีขาวๆอยู่บ้าง ส่วนผลของกล้วยตานีจะมีลักษณะเหลี่ยม ผลป้อมและใหญ่ เมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลือง รสชาติหวาน แต่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมกินเพราะกล้วยตานีนั้น มีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองครับ การปลูกกล้วยตานีเราควรคำนึงถึง สภาพพื้นที่ต้องไม่มีลมแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากลม เนื่องจากลมจะพัดใบตองแตกทำให้ไม่สามารถเก็บจำหน่ายได้ หรือควรปลูกพืชอื่นเป็นแนวกันลม ล้อมรอบแปลงกล้วยตานี สภาพดินควรมีการระบายน้ำดี ไม่ควรเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังหรือเป็นพื้นที่นา สภาพแวดล้อมต้องอาศัยร่มเงาของพืชอื่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นใบตอง ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้อาจปลูกร่วมกับพืชอื่นที่สูงกว่า เช่น มะปราง มะม่วง ขนุนเป็นต้นนะครับ ใบตองเข้าใจแล้วจ้า ใบตองขอถามต่อเลย กล้วยตานี เขาต้องการการดูแลมากขนาดไหนละจ๊ะเพราะเห็นว่าโดนลมมากก็ไม่ได้ โดนน้ำมากก็ไม่ดี แบบนี้ใบตองต้องทำยังไงบ้างนะ ใช่ค่ะ ข้อควรระวังในการปลูกกล้วยตานีก็คือต้องระวังในเรื่องของพื้นที่ที่มีลม ก็ทางสุขโขทัยเนี่ยก็เลยเลือกที่จะปลูกกล้วยตานีแซมในสวนไม้ผล ซึ่งถ้ามีลมมันก็จะลดความแรงของลมแทนที่จะปะทะกับใบกล้วยตานีโดยตรง ก็จะปะทะกับไม้ผลอื่นที่ปลูกเป็นหลักอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นกว่าแรงลมจะไปถึงใบกล้วยมันก็จะลดความรุนแรงลง ก็จะทำใบกล้วยเสียหายน้อยลงค่ะ จ้า รับรองใบตองจะดูแลน้องตานีเป็นอย่างดีเลย แล้วแบบนี้เราต้องระวังเรื่องของแมลง หรือศัตรูพืชที่จะมารบกวนน้องใบตองของเรายังไงบ้างล่ะจ๊ะ เราจะกำจัดและป้องกันโรคกล้วยตานียังไงบ้าง ศัตรูของกล้วยตานีนะคะ เนื่องจากตานีอ่ะเป็นกล้วยที่เราใช้ประโยชน์จากใบ เพราะฉะนั้นศัตรูที่สำคัญก็คือศัตรูที่ทำลายใบ ก็จะเป็นพวกด้วงกัดใบแล้วก็พวกหนอนกัดใบค่ะ เกษตรกรบางบางครั้งก็จะใช้วิธีล่อล่อตัวแก่ด้วยแสงไฟ หรือว่าล่อตัวแก่ด้วย ต้นกล้วย การล่อตัวแก่ด้วยต้นกล้วย ก็คือการตัดกล้วยเป็นท่อนเสร็จแล้วก็ผ่าตามขวาง แล้วก็วางไว้ตามกกกล้วย แล้วตัวแก่มันจะเข้ามาเข้ามาอาศัยอยู่ แล้วเราก็ดักและเก็บทุกวันค่ะ เมื่อตัวแก่ลดลงตัวหนอนก็จะลดลงตามไปด้วย สุโขทัยจะมีข้อดี คือในฤดูน้ำหลากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตานีจะปล่อยให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ในแปลงค่ะ เพื่อเป็นการกำจัด ตัวดักแด้ที่อยู่ในดิน ก็จะช่วยเป็นการลดปริมาณของศัตรูพืชตัวนี้ลงได้ด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ แบบนี้การเก็บใบตองจากกล้วยตานีก็สำคัญเหมือนกันสิจ๊ะเราต้องทำยังไงไม่ให้มันบอบช้ำและอยู่ได้นานๆแล้วจะเนี่ยงั้นเราไปถามเจ้าของสวนกล้วยตานีกันเลยดีกว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวใบตองที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้เจอแสง ความร้อนอุณหภูมิ นี่คือเป็นตัวหลักที่ทำให้ใบตองเกิดการสูญเสียครับ เพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวช่วงเที่ยงที่แดดมันร้อนเกินไปใบเขาจะสะสมความร้อน ถ้าเกิดเราสอยตอนที่ใบร้อนๆอ่ะ เราเก็บเกี่ยวไปใบก็เหี่ยว พอเวลาเราตัดกรีดออกทับซ้อนกันจะเกิดความร้อนขึ้น อาจจะเกิดอาการใบสุกที่เขาเรียกว่าตายหนึ่งได้ครับ หลังจากการเก็บเกี่ยวมานี่คือเราต้องพักหลังจากการกรีดออกจากใบแล้ว เรามาม้วนเป็นม้วนหลวมๆเราพักในร่มรดน้ำ ทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เขาลดการคายน้ำลดการหายใจ หลังจากนั้นอ่ะเราจึงจะรุ่งขึ้นอีกวันเราจึงจะมาทำแหนบทำเป็นกิโล ทำเป็นขนาดตามตลาดที่ต้องการ โดยปกติแล้วของสดที่เนี่ยพูดถึงใบตองนะครับเราจะเดินทางกลางคืน เพื่อลดการสัมผัสความร้อนจากอากาศภายนอกครับ ใครจะไปคิดว่าใบตองที่เห็นจนคุ้นตาจะมีปริมาณการใช้มาก จนสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพได้ ยิ่งไปกว่านั้น ครจะไปคิดล่ะครับ ว่าใบตองธรรมดาธรรมดานี่แหละ จะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้เข้าประเทศได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะจะว่ากันไปแล้ว การปลูกกล้วยตานีตัดใบเพื่อขายเป็นใบตอง ดูจะเป็นพืชนอกความสนใจ หรือพืชนอกสายตาของใครหลายๆ คน แต่สำหรับชาวบ้านที่ยึดอาชีพปลูกกล้วยตานีขายใบกันมานานร่วม 40-50 ปี สืบทอดอาชีพกันจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า 10,000 ไร่เลยทีเดียวนะครับ และจุดเด่นของใบตองจากกล้วยตานีก็คือ ใบมีขนาดใหญ่และหนา ใบเหนียวไม่แตกง่าย มีกลิ่นหอม ถ้าถูกความร้อนก็จะไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป เลยทำให้เป็นที่นิยมในการใช้เป็นภาชนะรองอาหารนั่นเองครับ และที่สำคัญยังย่อยสลายได้ง่าย รักโลกสุดๆ อีกด้วยล่ะครับ ดีขนาดนี้อดใจไม่ได้ ต้องรีบไปปลูกกล้วยตานีเลยละจ้ะ เห็นเขาบอกกันว่ารายได้ดี และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย เรื่องนี้จริงแท้แน่นอนหรือเปล่านะ ต้องถามเกษตรกรตัวจริง คุณเอช่วยตอบใบตองหน่อยจ้า จริงครับ เพราะว่าตลาดที่ต้องการอยู่ภายในประเทศ ผมก็ว่ามันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกตลาดนะครับ คืออย่างเช่น ตลาดของภาคอีสานและตลาดภาคเหนือ ก็จะต้องการใบตองที่ย่อมนิดนึงเล็กลงไปไม่ได้แตกได้เล็กน้อยครับ คือลักษณะตรงนั้นเขาเอาไปฉีกเพื่อเอาไปทำแหนม แล้วอย่างภาคอีสานที่เขานิยมทำบายสี เขาก็ต้องการแค่สีเข้มอย่างเดียวครับ อย่างภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดไทย ตลาดอัลตกรสี่มุมเมืองมหานาฏเก็บเกี่ยวใบตองส่งออก ที่ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของเขา ก็คือใบจะต้องใหญ่หนา ความกว้างของใบต้องขนาดประมาณ 9 นิ้วขึ้นไปครับ คือชิ้นหนึ่งต้องเกิน 1 ฟุต แต่ถ้าเกิดมีริ้วเล็ก ๆ เราก็ตัดออก ต้องมีการเช็ดฝุ่น ไม่มีมูลสัตว์ติดมาครับ ในการขายราคาที่อยู่ในระดับปกติก็คือ 7บาทถึง 25 บาทต่อกิโลกรรัมครับ มันขึ้นอยู่กับตลาดของเราที่ว่า ตรงนั้นเขาซื้อไปทำอะไร ในระดับความแตกต่างของราคาก็คือขนาดของใบสีของใบ แล้วตำหนิอย่างเช่นการไหม้การพุนอย่างนี้ครับ จากบริษัทที่ส่งออกครับ ก็ต้องมีอยู่แถวอเมริกา ตะวันออกกลางและญี่ปุ่น รวมถึงประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นพวกผลิตภัณฑ์หีบห่ออาหารรองอาหารครับนึ่งต้มประเภทอาหารไทยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศใช้เป็นหลักเลยครับแหมแววเศรษฐีนีของใบตองเริ่มเปล่งประกายแล้วละจ้ะอย่างนี้ต้องรีบไปเตรียมตัวปลูกกล้วยตานีซะแล้ว รายได้งามๆรออยู่เห็นๆเลยจ้า ไปไปไปถูกต้องอย่างที่น้องใบตองพูดเลยครับ เกษตรกรคนไหนสนใจ อยากปลูกกล้วยตานีขายใบตอง ก็อย่ารอช้า ปลูกเลยครับ ผมขอเชียร์สุดกำลังเลยครับ และสาระดีๆ เรื่องกล้วยกล้วยท้ายนี้ รู้ไหมว่า กล้วยเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เราไปดูกันครับว่าส่วนต่างๆของกล้วยมีประโยชน์อะไรบ้าง